พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Magic g h o น t Non w o ว e n เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประเทศไทย ผลิตสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศหลากหลายชนิด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย ได้อย่างมากมายครับ และตอนนี้มีนวัตกรรมที่สามารถช่วยเกษตรกร เพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ตอนนี้ด้วยครับ นักวิจัยสวทช พัฒนาถุงปลูกแมจิกกอสโดยเลือกใช้วัสดุพอลิเมอร์ชนิดที่เหมาะสม ผสานกับเทคโนโลยีการขึ้นรูป แบบนอนวูฟเวนชนิดสปันบอลและเพิ่มสารเติมแต่ง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเหมาะต่อการเคลื่อนผ่านของน้ำและอากาศ ช่วยให้รากพืช เติบโตและแผ่กระจายได้ดี ส่งเสริมการเจริญเติบโต ทำให้ปริมาณและคุณภาพของผลิตผลสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบคุณสมบัติของถุงปลูก ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดได้ ผู้ประกอบการท่านใดสนใจลงทุน ธุรกิจนวัตกรรม ติดต่อได้ที่ศูนย์ลงทุน สวทช วิจัยและพัฒนา โดย m t e ทคสวทช